สวัสดีครับโค้ชโนิกครับ วันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับก็คือจะพาไปดูมือถือยี่ห้อหนึ่งนะฮะที่ผมไปไปซื้อมาวันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ก็หามือถืออยู่นะครับ ที่ที่จะใช้งานนะครับ ต้องบอกว่าปกติผมเองเนี่ยผมใช้มือถือหลายรุ่นนะคือคือใช้ใช้ทุก ทุกทุกรุ่นอะ่ะทั้ง iPhone นะครับทั้งทั้ง Android นะครับซัมซุงนะครับก็คือใช้หมดนะครับแล้วก็ที่บ้านปกติก็ขายมือถืออยู่ด้วยนะครับ ทีนี้ผมก็กำลังหาตัวใหม่นะครับวันก่อนไปเปรียบเทียบสเปคนะครับผมก็ไปไปที่ช็อปนะครับ ไปที่ศูนย์นะครับ คือเวลาซื้อมือถือเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะ ให้พวกเราเนี่ยไปสัมผัสตัวจริงมันก่อนนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวบนบนออนไลน์มากนะไปลองเล่นไปลองใช้ไปลองสัมผัสนะครับ เราจะได้รู้ว่ามือถือแต่ละตัวเนี่ยมันถูกใจเราหรือเปล่านะครับอย่าอย่าอย่าไปมองเรื่องกระแสอย่างเดียวนะครับเอามาใช้งาน เอามาใช้ให้คุ้มค่านะครับ เดี๋ยววันนี้จะอันบ็อกซ์ให้ดูเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า vivo v 1 1นะฮะ อืม vivo v 1 1นะฮะ มันดียังไงนะครับแล้วก็มันคุ้มค่ายังไงนะครับ อ่า เพราะฉะนั้นผมไปลองเล่นมาให้แล้วนะครับแล้วก็ผมลองเปรียบเทียบกับรุ่นท็อปทอปดูแล้วปรากฏว่ารุ่นท็อปทอปยังแพ้เจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องบางเรื่องนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของราคาตัวนี้ราคาหมื่นกลางๆนะครับอยู่ประมาณ 13,990นะฮะ ก็ตีว่าหมื่นสี่นะฮะหมื่นสี่ทอนบาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาไม่สูงเกินไปนะครับวันก่อนเนี่ยผมที่ผมไปเอาที่ผมต้องไปเทียบสเปค เครื่องนี้มา เพราะว่าผมไปสอนทีมออนไลน์ทีมหนึ่งนะฮะเขาก็แจกเจ้าตัวนี้แหละนะครับปกติทีมอื่นเขาแจก iPhone นะครับแต่ว่าทีมเนี้ยเขาแจกรุ่นนี้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาบอกว่าทำ Facebook Live เนี่ยสวยมากนะครับคือกล้องหน้าเทพจริงๆนะไม่ใช่เทพเฉพาะกล้องหน้านะครับ เดี๋ยวจะมีอย่างอื่นเทพอีกหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเหตุผลที่ผมตัดสินใจซื้อนะไอ้เจ้าเครื่องเนี้ย เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปในช็อปเนี่ยเขามีของแถมให้เยอะเดี๋ยวมาดูของแถมมีอะไรบ้างอันอันแรกเลยนะ ที่ตัดสินใจซื้ออ่ะแถมหมอนฮะซื้อมือถือสมัยนี้แถมหมอนด้วยนะ บ้านผมขายมือถือเหมือนกัน แต่ว่าเวลาเราแถมปกติเราแถมฟิล์มกันรอยแถมเมม แถมเคสใช่ไหมแต่ปกติเราก็จะไม่แถมพวก อะไรที่มันใหญ่อย่างนี้นะ อันนี้แถมหมอนด้วยนะแถมหมอนไม่พอแถมอะไรอ่ะแถมกระเป๋าใบเบลิ่มขนาดเนี้ยนะฮะ กระเป๋าฮะแถมอีกอันหนึ่งแถมอะไรอีก แถมกระติกน้ำร้อนฮะ เพิ่งจะเคยเห็นซื้อมือถือแถมกระติกน้ำร้อนฮะอันนี้สามชิ้นไปแล้วนะครับ อะไรอีก แถมกิฟต์เซตฮะ เดี๋ยวในกิฟต์เซตจะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ คือโอ้โหซื้อมือถือเครื่องเดียวหมื่นต้นๆมันจะแถมอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับ อืม ปกติผมไปซื้อเจ้าโน้ตสมัยก่อนเนี่ย ก็ไม่ได้แถมอะไรนะ มาแค่แค่ตัวกล่องตัวเครื่องนะครับ ถ้าจะซื้ออุปกรณ์เสริมก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวนี้จัดโปรโมชั่นกันถล่มทลายนะครับเออ ก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้นนะฮะโอเค เดี๋ยวไปอันบ็อกซ์กันแล้วก็ดูสเปคกันนะครับแล้วจะเล่นให้ดูว่ามันดียังไงสำหรับคนขายออนไลน์นะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องนะครับ มาดูของแถมก่อนไอ้เจ้ากิฟต์เซตเนี่ยเขาแถมอะไรบ้างเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ อ่ากล่องใหญ่พอสมควรนะ ผมก็ไม่เคยดูนะเขาก็แถมอะไรบ้างขอดูเลยแล้วกันนะครับ จะได้เห็นไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่แถมมาในในในกิฟต์เซตนะฮะ อ่าก็จะเป็นกิฟต์เซตของเขาของ vivo นะครับ มีอะไรบ้าง มีกระติกเอ้ยมีแก้วน้ำ แก้วน้ำตัวนี้ ดีไซน์ค่อนข้างจะสวยนะครับ เป็นสีคล้ายๆกับน้ำเงินอมม่วงนะครับ คล้ายๆกับสีกาเดียนนะฮะกาเดียนตัวประคองมือถือนะครับ ตัวที่เอาไว้แปะฟ้าหลังของมือถือเนี่ยแล้วก็ไว้ตั้งดูหนังดูอะไรได้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่แถมมาแล้วก็ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าก็คือ ตัวหูฟังที่เป็น เอียร์ฟิตนะครับก็คือใส่ออกกำลังกาย ใส่วิ่งได้ใส่ปั่นจักรยานได้ตัวเนี้ยซึ่งปกติในกล่องเนี่ยก็จะแถมอยู่แล้วนะครับในในเครื่องก็จะแถมหูฟังมาอันนึงอยู่แล้ว แต่ว่าตัวเนี้ยแถมมาอีกอันนึงนะครับก็ได้2อันเลยนะครับอันนี้ใส่ออกออกกำลังกาย อีกตัวหนึ่งใส่ฟังเพลงธรรมดานะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาอีกก็คือไม้เซลฟี่นะไม้เซลฟี่ตัวนี้ก็คุณสมบัติก็คือถ้าต่อกับ vivo เนี่ย มันสามารถบันทึกวิดีโอ ลั่นหน้าจอนะครับถ่ายภาพที่ที่ด้ามไม้ได้เลยนะครับอันนี้คือของแถมที่มากับคลิปเซตนะครับโอเคครับมาถึงคิวของตัวเครื่องนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปดูสเปค ด้านในก่อนจะไปดูตัวเครื่อง มาดูฟังก์ชันเด่นๆ ของเจ้า V11 นะฮะ vivo V11 ตัวนี้คือหลักๆเลยนะครับ ฟังก์ชันเด่นตัวนี้ก็คือสามารถสแกนนิ้วนะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือบน บนหน้าจอได้เลย โดยไม่ต้องมีปุ่มนะฮะซึ่งปกติรุ่นก่อนๆเนี่ยก็ต้องมีปุ่มเพื่อสแกนนิ้วนะครับแต่ตัวนี้คือไฮเทคมากนะครับ คล้ายๆกับไอรอนแมนอ่ะคุณแค่แตะปุ๊บแล้วมันก็จะมันจะมีแสงวาบ แล้วก็ปลดล็อกหน้าจอให้คุณเลยนะครับบนหน้าจอตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับ คือเดี๋ยวไปทำให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ นี่คือฟังก์ชันเด่นของเขาแต่ผมบอกเลยนะครับ กล้องหน้าเทพมากนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับ อ่ะสเปคด้านนอกเป็นยังไง เอาเรื่องของสเปคก่อนนะครับตัวนี้ใช้ CPU Snapdragon นะครับ Snapdragon ตัวล่าสุดแล้วก็ RAM RAM นะครับตัว RAM เนี่ยให้มาสูงมากนะครับก็คือ6กิกนะครับและก็ความจุในเครื่องนะครับ ความจุก็คือรองในเครื่องเนี่ยมีความจุถึง128กิกนะฮะก็สามารถใส่รูปใส่ภาพใส่เพลงได้เต็มที่ นะครับและก็ข้อดีของมันก็คือมันสามารถใส่เมมโมรีเพิ่มได้ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับ ตัวเครื่อง พอเปิดเครื่องออกมาครับ เดี๋ยวเปิดเลยนะอ่ะพอเปิดเครื่องออกมานะครับ สิ่งแรกที่เพื่อนๆจะเห็นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทีละชั้นกันนะครับ นี่คือตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน ของแถมได้แก่อะไรบ้างอ่ะสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็ อันนี้ถ้าใครซื้อ vivo นะครับ ก็จะมีบัตร vivo privilege ให้ประกันหน้าจอประกันหน้าจอแตกเนี่ยหปีนะครับ แล้วก็ประกันตัวเครื่อง 2 ปีนะครับ ตัวนี้เก็บไว้เป็นใบรับประกันนะครับ ก็เอาไว้ใช้งานแล้วก็มีพวกคู่มือฮะคู่มือใบรับประกันต่างๆนะครับ ก็ไปอ่านทางพลางได้ รหัสรหัสของรุ่นนี้ก็คือ 1804นะฮะมันรุ่น V11 นะครับ แต่รหัสรุ่นก็คือ 1804นะครับ อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแค่อุปกรณ์เสริมอ๋อแถมเคสแบบใสมาให้ด้วยนะครับ ก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับ เคสแบบใสตัวนี้ เดี๋ยวเราจะอาจจะใส่เลยก็ได้นะครับ ตอนนี้โอเค ต่อมาครับไฮไลท์มาดูที่ตัวเครื่องฮะอ่ะก่อนจะไปดูตัวเครื่องดูอุปกรณ์เสริมก่อน อุปกรณ์เสริมเห็นไหมฮะเขาจะแถมหูฟังมาหูฟังเป็นแบบอินเอียร์นะครับคล้ายๆกับของ iPhone นะครับ ก็ดีไซน์คล้ายๆกัน เพียงแต่สกรีนโลโก้ของ vivo นะครับ vivo แล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จยังเป็น USB แบบไมโคร USB อยู่นะฮะก็คือหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ Type C นะครับก็อันเนี้ยผมผมในฐานะที่ขายมือถืออยู่ต้องบอกว่า Type C กับไมโคร USB เนี่ยการชาร์จไม่ต่างกันนะเพราะเวลาชาร์จจริงๆเนี่ยเขาดูที่ตัวอะแดปเตอร์ แน่นอนแหละ ตัวสายมันก็มีผลแต่ว่าตรงหัวเนี่ยไม่มีผลนะฮะ เพียงแต่ถ้าเป็นไทซีก็จะมีความใหม่กว่าในเรื่องของเรื่องของ พอร์ตชาร์จ นะครับ แต่ว่าความเร็วการชาร์จอะไรต่างๆ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมานะว่าจะเป็นโหมด fast charge นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าชาร์จเร็วมากๆ ที่เด็ดของการชาร์จอยู่ที่นี่เลยนะครับ มี2โหมดครับก็คือ9โวลต์นะครับ ตัว9โวลต์ 2 แอมป์ กับ5โวลต์ 2 แอมป์ นะครับ ตัวนี้ชาร์จเร็วมากนะครับการันตีเลยว่าเร็วจริง ๆนะครับ สลับโหมดเองได้ แล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยนะครับ vivo เนี่ยเคลมมานะครับว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยถึง 9 ชั้นนะครับเวลาชาร์จ เพราะฉะนั้นหายห่วงเลยเรื่องของความปลอดภัยเวลาชาร์จนะครับ อ่ะโอเค อุปกรณ์เสริมจบไปแล้ว เดี๋ยวมาที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับ โอเคนะ มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างครับ เดี๋ยวผมให้ดูดีไซน์ด้านนอกก่อนนะครับ ก็เอาไว้ง่ายอย่างฟังก์ชันเด่นของเขาคือสามารถสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลยนะครับ ชิปสแกนก็จะอยู่ใต้จอเลยนะครับ ไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่คือสัญลักษณ์ที่เขาบอกนะครับ คือตำแหน่งนี้นะครับสแกนนิ้วมือนี่คือจุดเด่นของเขา เดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับ ขอแกะเลยดีกว่า แกะออกมาแล้วนะครับ นี่คือตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องความบางเนี่ยเขาบอกว่าบาง7.9มิลนะฮะบาง7.9มิลนะครับ และก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับ ตัวนี้มี 2 สีนะครับ สีที่ผมถืออยู่ชื่อสีว่า Starry Light นะครับ Starry Light คือวันก่อนมันจะมี 2 สีก็คือ อีกสีหนึ่งเขาเรียกสีอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันจะมีสี ม่วงนะครับไล่มาสีน้ำเงิน หรือสีน้ำเงินไล่ไปม่วงนี่แหละนะครับแต่ Starry Night เนี่ย เขาบอกว่าตอนที่เขาออกแบบเขาได้แรงบันดาลใจจากท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไล่จากดำนะฮะดำมาเป็นม่วงน้ำเงินอะไรเงี้ยดำไล่มาเป็นม่วงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์สวยงามนะครับสำหรับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นสีที่ดูหรูหราแบบนี้นะครับผมชอบสีดำมากกว่า เพราะมันดูแบบไม่ไม่ไ ไม่จัดจ้านมากเกินไปนีแล้วแต่คนชอบนะครับ ก็ผมผมผมมองว่าสวยมากนะครับ มีการไล่สีสวยงามนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับ กล้องหลังมี 2 ตัวนะครับกล้องหลังเดี๋ยวจะบอกสเปคนะครับ โอเคนะครับ เดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับ พาไปดูข้างในกัน ระหว่างที่รอนะครับ ก็ตัวนี้จะใส่ได้ 2 ซิมนะครับ เวลาที่เราถอดซิม จะถอดจากตรงนี้นะฮะซึ่งข้อดีของมันนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกว่า มันดียังไง เดี๋ยวมาแกะดูถาดซิมมันก่อนนะครับ ถาดซิม เดี๋ยวตรงนี้ที่จิ้มซิมนะ เดี๋ยวลองจิ้มดูนะครับ อ่ะ ผมเอาออกให้ดูเลยก็ได้นะครับ ตรงนี้ เอาซิมออกก่อนนะฮะ พวกเราสังเกตนะ ซิม มันจะมี 1 ซิม 2 ซิมแล้วก็1 Memory Card ปกติรุ่นอื่น ๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะ ที่ดีไซน์มาก่อนหน้า มันจะใส่ได้ 1 ซิม แล้วก็ 1 เมมหรือไม่ก็ถ้าใส่ 2 ซิมนะ มันจะไม่ให้ใส่การ์ด ก็คือคุณเลือกเอาอะช่องเนี้ยว่าจะใส่การ์ด หรือว่าจะใส่ซิม ซึ่ง vivo ก็ไปแก้ปัญหาตรงนี้มาก็คือตอบโจทย์มากขึ้นก็คือใส่ซิมได้ 2 ซิมแล้วก็แยกสล็อตเมมโมรีออกมาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนอกจากความจำเครื่องเอความจุของเครื่อง128กิกเนี่ย มันยังมี เมมโมรีข้างนอกอีกนะครับ คุณใส่เข้าไปได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นความจุไม่ต้องห่วงนะครับ เรื่องนี้ เครื่องนี้ผมทำการเซตอัพไว้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมถือขึ้นมานะครับ ผมจับขึ้นมา มันทันทีที่เราขยับนะครับ มันจะมีปุ่มสแกนขึ้นมาเลย ให้เราสแกนนิ้ว แต่ว่าการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับ การสแกนนิ้วจะจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับ ครั้งแรกเลยนะ ที่เปิดเครื่องต้องใส่รหัสเข้าไปก่อน ขออนุญาตใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะ อ่านะครับ นี่คือด้านในตัวเครื่องนะครับ ตัวจอเนี่ยเป็นซูเปอร์อะโมเลดนะซูเปอร์อะโมเลดก็คือเป็นจอที่มีความคมชัดกว่าจอแบบเดิมๆนะครับ สังเกตดูนะ ขอบของจอเนี่ยนะครับ สังเกตขอบจอเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเว้นว่างเลยนะ พวกเราสังเกตดูมือถือรุ่นเก่าๆเอามาเทียบเอาอย่าง iPhone เงี้ยมันจะมีการเว้นว่างของจอพื้นที่ข้างบนข้างล่างเนี่ยมันเยอะนะครับซัมซุงก็เหมือนกันถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนะครับเนี่ยมันจะเว้นว่างเยอะ แต่ตัวเนี้ยคือเต็มเลยนะครับเต็มพื้นที่จอเว้นขอบไปนิดเดียวนะครับแล้วจอคมสวยมากนะครับเป็นซูเปอร์อาร์โมเลนะครับความคมก็เป็น Full HD Plus นะครับก็จะมีความคมมากนะครับเเวลาสแกนนิ้วเป็นยังไง ลองล็อกหน้าจอดูนะ ล็อกหน้าจอ อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งสแกนใบหน้า เดี๋ยวผมจะตั้งสแกนใบหน้าด้วย ตอนนี้ผมตั้งสแกนนิ้วอย่างเดียวนะครับ เวลาสแกนนะครับ ก็แค่เอานิ้วแตะนะครับ เอานิ้วแตะลงไป มันก็จะมีแสงว่า แล้วก็ปลดล็อกให้อย่างนี้เลยนะครับ เนี่ย เอานิ้วแตะลงไป มันว่าเห็นไหมเหมือนกับแตะบนกระจกแล้วมันปลดล็อกให้เลยนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้คือจุดเด่นของเขา ไม่มีปุ่มไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับสแกนบนนี้ ะครับไม่ต้องสแกนข้างหลังนะครับ มาพูดถึงเรื่องของการสแกนใบหน้ากันบ้างนะครับ ปกติเนี่ยการปลดล็อกเครื่องมันจะมีอยู่ 3แบบก็คือสแกนนิ้ว สแกนนิ้วก็คือแตะเข้าไป หรือใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอ ใส่รหัสก็จะเป็นการใส่พินแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือการสแกนใบหน้านะครับ การสแกนใบหน้าก็คือไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับ ทันทีที่เครื่องเห็นหน้าเรา มันก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับทำยังไงเดี๋ยวไปเซตกัน เดี๋ยวลองสแกนนิ้วเข้าไปก่อนนะครับ พอกดไปเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ กดเข้าไปที่การตั้งค่าพอกดที่การตั้งค่านะครับ ก็มาที่ที่ลายนิ้วมือและใบหน้านะครับ กดเข้าไป กดเข้าไปก็จะเจอ ถ้าจะตั้งค่าลายนิ้วมือไว้กดตั้งที่นี่นะฮะอันนี้ผมตั้งไปแล้ว แต่ถ้าใบหน้ากดที่นี่นะครับ แล้วก็กดรหัสปลดล็อกหน้าจอที่เราตั้งเอาไว้นะครับ เราก็พอกดรหัสเสร็จแล้ว มันจะมีคำว่าปลดล็อกนะครับ ตอนตอนเนี้ยผมยังไม่ได้เพิ่มใบหน้า เพราะฉะนั้นผมต้องต้องเพิ่มใบหน้าตัวเองเข้าไปก่อนนะครับ ผมจะใช้กล้องหน้านะครับ ก็กดเพิ่มใบหน้าพอกดเพิ่มใบหน้านะครับ มันก็จะให้เรากดยืนยันเนี่ย นี่คือหน้าผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาหน้าผมไปที่วงกลมนะฮะหน้าผมไปที่วงกลมแล้วก็มองมันมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่จำหน้าผมได้ละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บผมกดตกลง ผมกดตกลงแล้วผมออกนะ ผมออกเลยนะ และ ผมลองปิดล็อกดูล็อกแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เครื่องนะครับ เวลาที่เราจะปลดล็อกปกติ เราต้องกดใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะมีรูปคล้าย ๆ รูปคนขึ้นมานะครับ ทันทีที่เราหันเครื่องนะครับ มาหาตัวเราเอง มันจะปลดล็อกอัตโนมัติเห็นไหมฮะเห็นไหมมันปลดให้เองเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าคนอื่นมันไม่ปลดนะครับ อันนี้คือระบบสแกนใบหน้านะครับระบบสแกนใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำนะครับ ก็ปกติสแกนนิ้วเนี่ยก็ถือว่าแม่นยำแล้วแต่ถ้าเป็นสแกนใบหน้านะครับสังเกตดูนะ นี่แค่เห็นหน้าผมคือมันปลดให้เลย อันนี้หน้าจอล็อกนะ นี่มันไม่เห็นหน้าผมนะ สมมติตอนนี้มันไม่เห็นหน้าผม แล้วผมสั่งให้มันปลดล็อกด้วยใบหน้าจะสังเกตว่ามันปลดไม่ได้ แต่ถ้าหันมาปั๊บนะครับมันจะปลดให้เลยเห็นไหมนี่คือระบบการปลดล็อกด้วยใบหน้า เราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับ จุดเด่นของเจ้า vivo v 1 1อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือมันสามารถโคลนนิ่งแอปได้โคลนนิ่งแอปคืออะไร บางทีเราขายออนไลน์นะครับ บางทีเรามีหลายเฟสนะครับบางทีเรามีหลายเฟสหลายไลน์นะครับอย่างน้อยเราอาจจะมีเฟสเอาไว้สำหรับทำบัญชีโฆษณาปกติเราต้องพก2เครื่อง3เครื่องใช่ไหมตอนนี้จะเห็นว่าผมมี 3 เครื่องนะครับ แต่ทีเนี้ยเราสังเกตเห็นแอปผมนะจะเห็นว่าเฟสผมมี1เฟส2เฟสคือในเครื่องเดียวมี2เฟสได้ ในเครื่องเดียวมี2ไลน์ได้เนี่ยมันจะมีระบบแบบนี้ก็คือ1งเครื่องสามารถมี2 2แอปได้ ก็คือการโคลนแอปนะครับแอปที่สามารถโคลนได้ก็จะจะจะอยู่ในตัวตั้งค่าไปที่การตั้งค่านะครับล่าสุดเลย มันจะมีคำว่าโคลนแอปนะครับแอปที่โคลนได้ก็จะเป็นพวกโซเชียลต่างๆนะครับเป็นพวก Facebook Instagram Line ถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันจะโคลนแอปเป็น2 2แอปให้นะครับผมเนี่ยเล่น2เฟส3เฟซด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เฟซหลักอันนี้เฟซสำรองสำหรับทำโฆษณาอันนี้ไลน์หลักอันนี้ไลน์สำรองอย่างเงี้ยนะครับอินสตาแกรมหลักอินสตาแกรมสำรองอย่างเงี้ย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกไม่ต้องพก2เครื่อง มี 2 ซิม มี2ลายมี2เฟสอันนี้คือข้อดีตัวหนึ่งของ vivo นะครับ v11 ตัวนี้นะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของเจ้าตัว vivo v11 ที่น่าสนใจก็คือ มันสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 จอแบบง่ายๆ สมมุติเราเล่นเฟสอยู่อย่างเงี้ย เราต้องการเล่นโปรแกรมอื่นไปด้วยนะครับ เราสามารถใช้ 3 นิ้วนะ3นิ้วลากลงมานะครับ มันจะแบ่งหน้าจอไป2หน้าจอให้เลยเห็นไหม เราก็สามารถไปดู YouTube ได้อะไรอย่างเงี้ย อ่า ดู YouTube ดูอะไรได้ เพิ่มเติมได้นะครับ อ่ะ ทีนี้ถ้าจะเป็นหน้าจอเดียวก็สามารถดึงลงมา นะครับ ดึงมันลงมาข้างล่าง ก็เป็นหน้าจอเดียวละนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการแยกหน้าจอ แล้วก็การแคปเจอร์หน้าจอทำได้ง่ายมากนะครับ สมมุติเราอยากจะแคปเจอร์หน้าจอนะออยากจะแคปหน้าเนี้ย เราแค่ใช้ 3 นิ้วนะฮะสนิ้วปัดไปทางด้านขวา มันจะแคปเจอร์หน้าจอให้ทันที เวลาเราแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยเราจะปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะใช้นิ้วซ้ายหรือนิ้วขวาก็ได้3นิ้วนะสนิ้วปัดอย่างเงี้ยหน้าจอก็จะแคปให้ละนะครับนะครับ ปัด3นิ้วอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายมากนะครับ การแคปหน้าจอไม่ต้องไปกดวอลลงวอลลุ่มอะไรเลยนะครับ แค่3นิ้วปัดนะครับ 3 นิ้วปัดแบบนี้นะฮะแต่ต้องใช้ 3 นิ้วพร้อมกันนะฮะสนิ้วพร้อมกันปัดนะครับ ก็สวยแบบนี้เลยนะครับ จับหน้าจอไหนก็ได้นะครับ เนี่ยหน้าจอนี้ อ่า จะจับหน้าจอเฟซก็ได้ปาด3 นิ้วนะครับ ก็จะจับให้แบบนี้นะครับ อ่าอย่างนี้ นี่คือตัวอย่างนะครับการจับหน้าจอแบบง่าย ๆ อีกตัวที่น่าสนใจก็คือการสั่งงานเวลาที่อยู่หน้าจอมืดๆอย่างนี้นะฮะ คือปกติเวลาสั่งงาน สมมติอยากจะให้มันปลดล็อกหน้าจอคุณสามารถวาดขึ้นไปเลย มันจะเป็นอย่างนี้ฮะ แล้วมันจะปลดล็อกหน้าจอทันทีที่มันเห็นหน้าเราได้เลย หรืออยากจะเปิดเพลง เรากดตัว M ทำตัว M แบบนี้ฮะมันก็จะเปิดเพลงเห็นไหมได้ยินไหมอ่าถ้าจะเลื่อนเพลงต่อไปแค่ปัดไปซ้าย มันก็จะเลื่อนเป็นเพลงใหม่ให้นะครับ นี่คือข้อดีของมันนะครับอ่าเปิดเพลงหรือต้องการเปิดอินเทอร์เน็ต ในขณะที่มันมืดเป็นตัว E อย่างเงี้ยทำเป็นตัว E นะครับมันก็จะเปิดอินเทอร์เน็ตให้เลยนะครับ แบบเนี้ยนี่คือเวลา เวลามันมืดเราสามารถไปเซตค่าสั่งงานมันได้นะครับ เวลาจอมืด อ่า ต่อมา มาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับว่ามันดีแค่ไหน เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ กล้องของรุ่นนี้นะครับ เอากล้องหลังก่อน กล้องหลังจะมี 2 ตัวนะครับ กล้องหลัง 12บวก5นะครับ เพราะฉะนั้นการทำงานก็จะค่อนข้างทำงานได้เสถียรมากนะครับ แล้วก็มีความคมมากๆ ผมลองถ่ายดูแล้วนะครับคุณภาพดี กล้องหลังว่าเทพแล้วนะครับ รุ่นนี้ฮะกล้องหน้ามีความคมมากกว่ากล้องหลังครับ ก็คือ 25 ล้านพิกเซลนะครับ เดี๋ยวจะลองให้ดูเลยนะครับ สมมติเปิดเข้ามาในกล้องเลยนะครับ ในกล้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ มีฟังก์ชัน Google Lens นะฮะ Google Lens ก็คือสมมุติว่าคุณเอาไปสแกนข้อความได้ สมมุติผมกดนะนี่คือ Google Lens นะกดตรงนี้กดปับ๊บ แล้วคุณลองเอาไปชี้ที่ที่ข้อความ เนี่ยผมชี้ที่ข้อความ vivo แล้วก็กดแตะแตะที่ข้อความ ตัวกล้องนะครับจะจะค้นหาข้อความตรงนี้เลยว่ามันคืออะไร แล้วมันจะพาไปพาไปที่ Google นะครับ มันจะขึ้น vivo electronic เห็นไหมหาคำว่าอะไรก็จะเจอนะครับ เอาไว้แปลคำได้ นี่คือ Google Lens นะครับ ไว้ไปสถานที่ต่างๆ ยี่ห้ออะไรต่างๆ เราสามารถเอากล้องเนี่ยไปยิงที่ข้อความนะครับ แล้วมันก็จะประมวลผลออกมานะครับอ่าโหมดอื่นๆ สามารถทำได้หมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโหมดของโหมดโปรนะครับมืออาชีพ สามารถปรับค่า EV ค่า ISO รูรับแสง Speed Shutter อะไรได้หมดเลยนะครับ ก็คือในในกล้องเนี้ยพวกเราอาจจะมองเห็นไม่สวยเท่าไหร่ แต่ตัวจริงเนี่ยคือคมมากเลยนะฮะ มันคมมากเลยเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้มาถ่ายดูเอาลองเอาดอกไม้มามาถ่ายดูนะอ่ะอันนี้ดอกไม้นะครับ แล้วอันนี้ผมปรับเป็นโหมดออโต้นะ โหมดถ่ายภาพปกติเลยอ่ะโหมดปกตินะ แล้วผมถ่ายอ่ะนี่นี่นี่ถ่ายแล้วนะ เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับ ภาพจะสดและคมมากนะครับ อันนี้คือกล้องหลังนี่ยังไม่ปรับแต่งนะ ยังมีโหมดปรับแต่งอีก เยอะเลยให้เล่นนะฮะ เดี๋ยวไปเล่นเองจะถูกใจมากเลย ผมชอบมากเลยเรื่องของกล้องนะรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวถ่าย การถ่ายนะครับสามารถตั้งค่าได้หลายแบบ สมมุติว่า อ่ะ มันตั้งค่าได้3แบบนะ แตะก็คือถ้าเราแตะที่ที่ตัวตัวกล้อง มันจะถ่ายภาพให้อัตโนมัติ สมมุตินะ อ่ะ ผมลองแตะไปที่ที่ตัวกล้อง อ่ะแตะที่ภาพ มันก็จะถ่ายให้เอง แบบที่2ก็คือเสียง ผมพูดว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันก็จะถ่ายให้เองเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามอ่ะกล้องนี้จะถ่ายให้เองอ่ะไม่เอาแบบเสียงอื่นๆนะผมมองว่าคือเทพอยู่แล้ว กล้องหน้าบ้างกล้องหน้าบ้างยี่สิบห้าล้านอ่าเห็นหน้าผมหรือยังนะครับ นี่คือตัวกล้องหน้าถ้าพวกเราเห็นนะครับ จะรู้ว่ามันมันคมมากๆเลยนะครับ แต่ว่า คือตัวจอของกล้องที่เราใช้ถ่าย ตอนนี้มันอาจจะเห็นได้ไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะสักรูป ผมผมไปที่โหมด AI หน้าสวย AI หน้าสวยเนี่ยทำได้หลายอย่างมากเลยนะครับอ่ะทำอะไรได้บ้าง ปรับผิวนวลอันนี้ปรับได้อยู่แล้วนะครับ โทนสีผิวนะฮะปรับให้มันขาวอ่าเอาแบบสีอมชมพูชมพูหน่อย อะไรอย่างนี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นเวลาทำ เอาไปถ่ายลงเฟซลงอะไรเนี่ยสวยมากเลยนะปรับละอีกปรับโหมดขาว ปรับโหมดหน้าบาง ปรับรูปหน้าได้นะครับ ปรับให้เรามีกรามเล็กกรามใหญ่ได้ ตาโต ช่วงตาเนี่ยจะปรับให้ช่วงตาห่างหรือว่าชิดกันแค่ไหนก็ปรับได้ จมูกเอาจมูกเรียวไหมเอาจมูกโด่งไหม ปากเนี่ยจะเอาปากบางไหม หรือว่าเอาปากหนา เอาปากยาวปากสั้นแค่ไหนทำได้หมดเลยนะฮะ นี่คือกล้องหน้านะครับ กล้องหน้าต้องบอกว่าเทพมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้สักอันนะ เอาแบบภาพนี้เลยนะฮะ ภาพนี้เลยหนึ่งสองสามอ่ะเราไม่ได้ตั้งค่าเสียงนะลองตั้งค่าเสียงหนึ่งสองสามมันถ่ายให้เองนะทีนี้ นอกจากตั้งค่าเสียงได้แล้วเนี่ย มันยังสามารถตั้งค่านิ้วมือได้ ฝ่ามือได้ฝ่ามือนะฮะ แตะไปที่คำว่าฝ่ามือ แล้วทันทีที่เรายกฝ่ามือขึ้นนะสังเกตนะ ผมยกฝ่ามือขึ้น มันจับภาพแล้แล้วมันถ่ายเลย เห็นไหมทันทีที่ผมยกฝ่ามือขึ้นนะ ผมยกฝ่ามือขึ้น มันนับถอยหลัง เห็นไหมนี่คือระบบการถ่ายภาพของ vivo v 1 1ตัวนี้นะฮะค่อนข้างจะใช้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะพวกเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพ ไปตอนตัดต่อวิดีโอแล้วกันนะครับ ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะฮะคมมากเลยภาพนะครับเห็นไหม ลองเล่นดูครับ นี่คือโหมดกล้อง มันน่าสนใจมาก อันนี้ต้องเล่นบ่อย ๆ เลยนะ เซลฟี่กลุ่มก็ได้ คือทำได้หลายอย่าง อีกอย่างหนึ่งคือโหมดด็อกเนี่ย คุณสามารถสแกนเอกสารได้ในในโหมดนี้ได้เลยนะ โหมดด็อกเนี่ย ด็อกิเมนต์อ่ะอ่าสแกนเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วกดถ่ายมันก็จะกลายเป็นเอกสารนะครับ แล้วก็มีอีกหลายโหมดเลยนะฮะ สมมุติว่าผมไปที่โหมดโหมดปกติคือโหมดถ่ายภาพนะครับ แล้วสลับมาเป็นกล้องหน้า อ่ะนี่คือหน้าปกตินะฮะหน้าปกติ ก็สามารถปรับแต่งโทนได้นะครับ หลายอย่างเลยนะครับ ไปลองเล่นดูโหมดเซลฟี่น่ารักนะครับ โหมดเซลฟี่น่ารักก็ คุณสามารถเลือกพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมาใช้ได้เนี่ยเห็นไหมฮะ มันมีสติกเกอร์รูปหมา สติกเกอร์รูปแมว อย่างเงี้ย เอามาใช้ได้นะครับอ่ะหนึ่ง สอง สามอ่าหรือจะโบกมือ สุดยอดมากเลยนะฮะโอเคฮะนี่คือโหมดกล้องนะฮะก็ลองไปเล่นดูนะครับ ผมมองว่ามันเทพมากๆเลย ถ้าเราได้เล่นจริง ๆ นะครับ สุดยอดจริงพอเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่พอใจตัวภาพนะครับ สามารถมาปรับแต่งภาพมาแต่งได้ ซึ่งโหมดการแต่งของ vivo เนี่ยมันจะเยอะมากนะครับนะกดเข้าไปที่แก้ไขนะครับ กดแก้ไขปับ๊บเรามันจะมีโหมดนะครับโหมดเอฟเฟกให้เยอะแยะมากมายนะครับ โหมดแสงรุ้งก็จะเป็นรุ้งแบบนี้รอบตัวเรา นะครับ โหมดลูปก็จะเป็นภาพคล้ายๆเป็นลูปนะฮะ ลองไปเล่นดูนะครับ แสงธรรมชาตินะครับ แสงธรรมชาติก็จะเป็นเบลอฉาก เบลอฉากหลัง อันนี้ไฟสตูดิโอก็จะเหมือนกับเราอยู่ในสตูดิโอถ่ายภาพนะครับ หรือให้ภาพข้างหลังเป็นขาวดำก็ได้ แต่ตัวเราเป็นสี แต่ปุ๊บข้างหลังเป็นขาวดำหมดเลยนะฮะ แต่ตัวเราเป็นสี นี่คือโหมด โหมดครอบตัดหมุนนะฮะ ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับ สไตล์ หรือเราถ่ายรูปอาหารเนี่ยใช้สไตล์อาหารก็ได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับโหมดแต่งภาพ เอาแค่นี้แล้วกันเราไปลองไปเล่นดูนะฮะ มาดูพวกระบบ navigation เอ่อ navigation นำนะครับก็จะมีอะไรบ้าง ทั้งด้านบนด้านล่างสามารถแตะได้หมดนะฮะถ้าเราแตะด้านล่างเลื่อนขึ้น ก็จะเป็นพวกแท็บ Wi-Fi พวกแท็บโหมดเกมต่างๆนะอันนี้สามารถตั้งได้นะครับ พวกไฟฉายอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกไฟฉาย หน้าจอพิเศษ ล็อกหน้าจอแนวตั้งนะครับ ส่งภาพขึ้นจอทีวีอะไรพวกเนี้ยโหมดถนอมสายตาถ้าเราแตะไปก็จะเหลืองๆหน่อยนะครับ จอก็จะออกเหลืองๆนะครับป้องกันแสงสีฟ้าโหมดเกมเนี่ยค่อนข้างจะดีสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับ ตัวโหมดเนี้ยถ้าเราแตะปุ๊บนะฮะเวลาที่มีอะไรแจ้งเตือนเราสามารถไปตั้งค่าได้ว่า ไม่ต้องการให้มันแจ้งอะไรพวกเนี้ยสามารถตั้งค่าได้นะครับ ด้านบนนะครับเมื่อเราแตะด้านบนลากลงมานะครับ ก็จะเป็นการแจ้งเตือน เกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆ พวก Facebook นะครับอ่าอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะส่วนถ้าเราต้องการจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอเรากดค้างไว้นะครับ แล้วเราก็แค่เขย่านะครับเขย่านะครับ มันจะจัดเรียงให้เองอัตโนมัติเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับ จะเอาพวกไอคอนต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์ก็สามารถทำได้นะครับและถ้าเราปัดไปขวาสุดนะฮะปัดไปจนสุดแล้วเนี่ย มันจะมีตัวช่วยนะครับต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับ ตัวช่วยของ vivo นะครับชื่อว่า Jovi นะครับก็กดเข้าไปก็จะมีอะไรให้เราตั้งค่าอีกมากมายนะครับ Jovi นี้คือระบบอัจฉริยะนะครับ ลองเข้าไปตั้งค่าเล่นดูอันนี้ ผมไม่สอนลงลึกแล้วกัน แต่ว่าจะบอกสักหน่อย สมมุติเราชอบอะไรเนี่ย สมมุติว่าผมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติสเปนเชียร์เรอัลมาดริดเนี่ย ผมสามารถไปตั้งได้ว่าการแข่งขันต่างๆ เนี่ย ผมจะ ตั้งไว้ให้มันแจ้งเตือนอะไรบ้างสมมติเรือมาดริดเตะกี่ทุ่มกี่ทุ่มเตะตีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะบอกเราหมดเลยนะครับ แล้วเราเดินมากี่ก้าวกี่ก้าวอะไรมันก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่นี่คือความอัจฉริยะของเจ้าโจวี่นะฮะซึ่งมันสามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะฮะลองไปเล่นดูนะครับสำหรับรีวิวเจ้า vivo v11 นะครับ ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมนะจุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวกล้องหน้านะครับ ตัวกล้องหน้า และก็กล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวสแกนนิ้วมือนะครับ บนหน้าจอนะครับตัวสแกนนิ้วมือนะครับ ค่อนข้างจะเทพทีเดียว แล้วก็ตัวสแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าเรานะครับ ปลดล็อกให้อัตโนมัติอย่างนี้นะฮะทันทีที่เปิดสแกนใบหน้าอัตโนมัตินะครับนะครับแล้วก็เครื่องนี้ทำ Facebook ไลฟ์สวยมากนะครับ เพราะว่ากล้องหน้า 25 ล้านนะครับ พวกเราก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับ ลองไปพิจารณาดูว่า น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราเอามาใช้งานหรือเปล่า แต่ว่าผมไปจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ